哥，哥，嗯，嗯，哪啦？朋友，我靠！奥特，你们两个不？一杯，一杯，一杯，一杯，一杯，一杯，一杯。金钱换气，墙上写着。秦香莲的三十，二岁了转个当朝。驸马郎的齐天王啊，满皇上的回二岁了转个当朝。今天看齐，墙场写着。 อเคผมมาขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนั้นผมมันยมนำมากองตรงแตงครับผมอ่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse ในค่าย PG เล่พีจีสล็อตสล็อตพีจีสล็อตพีจีล่าสุดสล็อตพีจีแตกง่ายนะครับผมสล็อตหนูผีนะ ก็วันนี้เรามาต่อจากคลิปเดิมเลยละกันนะครับผมทุน 300 แตกมาพันแปดเราเอาพันแปดเราไม่ถอนเราพันแปดมาใส่ต่อครับผม ก่อนนี้ที่เข้ารับ ชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มให้อากงตัวเต็งกันด้วยนะจ๊ะแม่จะพูดเป็นหนุ่มนาเกลืออยู่ได้นะครับ ผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องหนุ่มนาเกลือด้วยนะครับผมโอเคคำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคไปผม 50 รอบออโต้นะ อ a la tahoy, a la mobe mobe, a la que mobe mobe, a la que โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ววายโดนแล้วกรับผมพระพระเอออืมนั่งละเพื่อนกูขอรอเอาเติมเลยกรับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เอาเรือเกิน มาเล่นจริงมาด้วยความหล่อเฟี้ยวก็เจียวเรื่องเสียงอ่ะเท่าไหร่สามันโอ้ซูเปอร์เมกาเวนห้าพันไปต่อครับผมไปต่อ มันแตกไว้ไมโอ้ทุนตีไปทุนสองพันผมกำไรสี่พันแล้วนะตอนนี้ โอ้โหกูจะบ้ากันละมัง เออมีเลยกับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้โอ้โหทำไมมันเดือดอย่างเงี้ยงงไปหมดเบกาเวนโอ้โหสองแปดพันแล้วคุณผู้ชม เอาหมื่นเลยไหมโอเคทั้งหมดสิบอ๋อสิบทุยสิบหกรอบนี้ผมก็พอนะ โอ้โหกำไรนะผมเนาะเนาะหกพันเอาเรื่อง โอ้โหอากงยังมาอากงตัวเต็งอะ โอเค ผมจะไม่ซีเรียสละกันนะ ผมจะปัดให้หมด10รอบนี้ละกันเนาะก็แบบมาเติมแบบมาเติมเลยครับผมโอ้ ไม่ใจแอคอาร์สมาร์ทด็อกเท่าไหร่หรอกนะโอ้แป๊บผมลองกดมือให้หน่อยสักประมาณ 7,000แล้วกันเนาะ เสียไปพันหนึ่งไม่เป็นไรนะผมถือว่าคลิปมันสั้นไปผมอยากให้คุณผู้ชมดูได้แบบ จุใจนะเอาเติมหน่อยขอแห้งเว้ยแผลผมเอาให้หมด เอาให้เหลือประมาณ 7,000 นะผมจะเลิกเลยละกันนะครับผม และลืมนะครับ อย่าลืมรับชมคลิปกันมาถึงตรงนี้แล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กงตัวเต็งกันด้วยนะผม เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะจ๊ะไปครับผมห้วยห้วยหาขวดนี่แม่หาขวดนี่แม่เอาผมรอบสุดท้าย ไปครับผมตาโอ้ย เอาแล้วมึงหยุดไม่อยู่แล้ว ขอตามแปดพันคืนแล้วกันอืมรู้สึกคิดไปคิดมาเสียดาย ผมตามตามแปดพันคืนแป๊บ จริงไม่ควรตามคืนนะผมเวลาเล่นจริงแล้วสมมติว่าเราได้มาแล้วเราเล่นไปอีกนิดนึงแล้วแบบเหมือนเราเสียคือแบบสมมติขาดอยู่ประมาณห้าสิบาทเนี้ยแบบเออครบพันครบอะไรเงี้ย ถ้าลองกดไปแล้วแบบสักปัดเศษตรงนั้นแล้วมันยังไม่เข้าอีกก็ไม่แนะนำให้ไปต่อนะผมบอกว่า อาจจะหมดตูดเอาก็ได้โอ้เติมเลยกระโปงยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เรียบร้อย ยบร้อยผมตาม 8,000 คืนได้เสือ่ะเงงอ่ะ โอเคขอจบที่ 8,500 เลยดีไหม โอเคขอปัดเสร็จแล้วกัน นะครับผม ปัดเสร็จไปเรื่อยๆ หรือถ้ามันขึ้นได้ก็จะเอาขึ้นเป็น 9,000เลยเนาะ ไว้เรื่อยๆดูก่อนนะผม สันดานอะสันดานหิวตังสันดานอะได้แล้วไม่เลิกไง โอเคผมจะปัดใน 500 นี้หมดนะผมถ้า500นี้หมดแล้วยังไม่ขึ้น9,000ก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็เลิกเลยนะกันนะครับผม โอ้ ทุนสามร้อยเอา เรื่องจัดอะน้อง ๆ ไม่โดด อันนี้ไม่โดด อย่ามาหลอกอ้วงอันนี้โดด อันนี้โดดครับผม เพื่อน เพื่อน เออ อันนี้เอา มา่งี้ อย่ามาเลยดีกว่า วันแล้วนะผมโอ้โหเดือดจัดสมาร์ทโฟนโอเคขอจบเลยดีไหมจบเลยดีไหมขอปัดเศษก่อนละกันนะปัดเศษเป็นเหตุสังเกตได้ปัดเศษเพื่อจะเข้านะผมไปไปเรี่ยกกันก่อนนะผมว่าเกมกำลังมาดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตีจ่ายเดี๋ยวมันตีจ่ายเดี๋ยวมันตีจ่ายอยู่นะ ไม่ได้แบบกดกดละหายกดละหายถ้าเกมแนวอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เลิกเลยนะถ้ากดกดเป็นหายกดเป็นหายอย่างเงี้ยนะ ือไม่โดด อย่ามาหลอกอ้วได้ไหมอ้วไม่ได้โง่นะลืออะลือโอเคไปเรื่อยครับผมผมว่าเกมยังยังจ่ายอยู่นะไม่ใช่แบบกดละหายนะมาโดดแล้วโดดแล้วขอเองขอดีๆเพื่อน อร้องละอย่าเลิกอันนี้เกมควรตีเลยนะผม เกมแม่งควรตีแล้วเนี่ย ไปต่อ พอดีกว่า ว่ามันมันมันเริ่มโกดส้นตีแล้วแล้วนะผมโอเคขอจบที่ 8,744บาทเลยละกันนะผม โอเค ใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้อ้กงโจเต็งกันด้วยนะผมเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะ ส่วนใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 秦香莲那三十二岁了撞个当朝，驸马郎的齐君王那满皇上的回二儿了撞个当朝，金钱大齐，墙上写着。